这顿晚餐真棒，我完全同意。我们今晚干点什么呢？去巴东跳 disco 怎么样？好的，先生，一共五百泰铢。สำหรับบทเรียนที่สตอนที่สนี้เป็นการสนทนาระหว่างนักท่องเที่ยวสองคน。 นักท่องเที่ยวคนแรกกล่าวชมว่าอาหารจานที่ทานนั้นอร่อยมาก นักท่องเที่ยวคนที่สองเห็นด้วย นักท่องเที่ยวคนที่หนึ่งถามว่าเย็นนี้จะทำอะไร นักท่องเที่ยวคนที่สองชวนไปดิสโกเทคที่ปาตอง นักท่องเที่ยวคนที่หนึ่งชมว่าเป็นความคิดที่ดีและชวนกันไปทันที นักท่องเที่ยวคนที่สองบอกให้ร้านอาหารคิดเงิน พนักงานร้านอาหารตอบว่าเป็นเงิน 500 บาท สำหรับประโยค这个晚餐真棒แปลว่าอาหารนี้อร่อยมากจริงๆคำว่า这แปลว่านี้คำว่า顿แปลว่ามื้อคำว่า晚餐แปลว่าอาหารค่ำคำว่าเ棒นต่อแปลว่ายอดเยี่ยมจริงๆสำหรับประโยค我แปลว่าฉันคำว่า完全แปลว่าทั้งหมด คำว่าของอีกเห็นด้วย จากประโยคนี้ กรุณาอย่าลืมว่าคำวิเศษในภาษาจีนจะวางหน้าคำที่มันขยายสำหรับประโยค我们今晚干点什么呢 แปลว่าเย็นนี้เราทำอะไรต่อคำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า今晚แปลว่าคืนนี้คำว่า干แปลว่าทำคำว่า点แปลว่านิดหน่อยคำว่า什么แปลว่าอะไรคำว่าเนาะแปลว่าไหมสำหรับประโยค去巴东挑迪斯科怎么样 แปลว่าไปเต้นดิสโก้ที่ป่าตองกันไหมคำว่าฉิแปลว่าไปคำว่า ป่าตอง แปลว่าป่าตองคำว่าเที่ยวแปลว่าเต้นคำว่า ดิสโก้ แปลว่าการเต้นดิสโก้คำว่า怎么样แปลว่าเป็นอย่างไรหรือเป็นไง สำหรับประโยค好主意那我现在走吧แปลว่า เป็น ความ คิด ที่ ดี ไป กัน เลยไหมคำว่า好แปลว่า ดีคำว่า主意แปลว่า ความ คิดคำว่า那แปลว่า นั้นคำว่า我们แปลว่า พวกเราคำว่า现在แปลว่า ขณะนี้คำว่า走แปลว่าไปคำว่า ปะเป็นคำที่ช่วยเสริมน้ำเสียงมักใช้ประโยคเชิญชวนให้ทำอะไรร่วมกันสำหรับประโยคหมายเต้นแปลว่าคิดเงินด้วยสำหรับประโยค好的夫人一共五百泰铢แปลว่า ได้ครับคุณผู้หญิง ทั้งหมด500บาทคำว่า好的แปลว่าได้ค่ะ คำว่า夫人แปลว่าคุณผู้หญิง ส่งแปลว่าทั้งหมด คำว่า五百แปลว่าห้าร้อย คำว่าไทู่แปลว่าบาทหรือเงินไทย